ครับหลังจากที่เราได้สร้างตัวชิ้นงานนำเสนอของเราเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จัดรูปแบบสไลด์ของเราได้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาเราก็จะมาปรับสไลด์ของเราเพื่อที่จะนำไปใช้ในการนำเสนอนะครับ ให้มีความโดดเด่นแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ เราจะมาดูในเรื่องของการใส่แอนิเมชันหรือว่าใส่เอฟเฟกต่างๆ ให้กับตัวสไลด์ของเรานะครับ โดยในหัวข้อนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการ ใส่ลูกเล่น หรือว่าใส่เอฟเฟกในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์นะครับ ซึ่งในตัวเวอร์ชัน2013 นี้ตัวโปรแกรม PowerPoint ได้เพิ่มลูกเล่นให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ เราสามารถที่จะทำได้ดังนี้นะครับ ก็เริ่มต้นก็คลิกที่แท็บเมนู Transition ด้านบนตรงนี้นะครับทำการคลิกเข้าไป สังเกตดูนะครับ ก็จะมี transition มาให้เราเลือกใช้งานนะครับ เราสามารถที่จะคลิก สังเกตดูสไลด์ของเราก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบ transition ที่เราเลือกนะครับ คลิกเข้าไป หรือเราจะทำการดูเพิ่มเติมโดยการคลิก หรือจะคลิกตรง Effect Option ตรงนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนใน Transition ที่เราเลือกนะครับเขาก็จะได้แบ่งหมวดหมู่ออกมาให้เรานะครับ อย่างชัดเจนแล้วอันนี้ก็เป็นหมวดหมูด s u b t e n existing นะครับ แล้วก็ด้านล่างอีกอันหนึ่ง Dynamic นะครับ เราสามารถที่จะเลือก transition ของเราตรงนี้ได้ตามความต้องการ สมมุตินะครับ สมมุติเดี๋ยวขอเลือกเป็นแบบเฟสแล้วกันนะครับ แล้วเราก็ทำการปรับเอฟเฟกนะครับ หรือถ้าไม่ต้องการก็สามารถเปลี่ยนได้ เล่นจากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้าย บนลงล่างนะครับ อันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ครับอันนี้ก็ในส่วนของการใส่เอฟเฟกให้กับตัวสไลด์ของเรานะครับ สังเกตนะครับตรงทำแนวด้านซ้ายตรงนี้ ก็จะมีเป็นรูปดาวนะครับ โผล่ขึ้นมา เลขที่ 2 ไม่มีสายเป็นที่ 1 มี อันนี้ก็คืออ่าเป็นการบ่งบอกว่าสไลด์ที่1มีแอนิเมชันอยู่นะครับอ่าทีนี้นอกจากเราจะปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์สไลด์ตรงนี้แล้วนะครับ เราสามารถจะควบคุมเวลานะครับ ในส่วนของตัวกลุ่มทามมิ่งตรงนี้ได้ ในการนำเสนอ อ่าโดยมาดูอันแรกนะครับในส่วนของซาวตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดเสียงนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแป่นสไลด์อ่าเราสามารถที่จะเลือกตัวซาวตรงนี้ได้นะครับสังเกตนะครับ เสียงตรงนี้จะปรากฏ ในขั้นตอนการเปลี่ยนสไลด์นะในมุมมองนำเสนอนะครับ ซึ่งเราจะได้เรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับออีกอันนึงก็ในส่วนของ duration ตรงนี้ก็เป็นการกำหนดระยะเวลาในการแสดงการเคลื่อนไหวของเอฟเฟกนะครับ ตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มลดได้นะครับออีกปุ่มหนึ่งตรงนี้นะครับก็เป็น apply to all ก็คือในกรณีที่เราต้องการเอฟเฟกนะครับ ตัวนี้ทั้ง ตัวงานนำเสนอของเราทุกสไลด์นะครับ เราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้นะครับ กด apply to all สังเกตตรงตำแหน่งด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่ง เห็นไหมครับ ตัวรูปดาวก็จะโผล่ขึ้นมา ก็คือเราจะทำการใส่เอฟเฟกให้กับสไลด์ตัวนี้ทุกสไลด์ในงานนำเสนอของเรานะครับ ส่วนตัว Advanced Slide ตรงนี้นะครับก็เป็นการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ ตัวแรก on mouse click ก็คือการเปลี่ยนสไลด์จะกระทำเมื่อมีการคลิกเมาส์นะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งด้านล่าง after ตรงนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนสไลด์จะกระทำหลังจากถึงเวลาตามที่เรากำหนดนะครับ อ่า นี่เราก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานของสไลด์ตรงนี้ได้นะครับ